วัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกจากไหมขนแกะ ตัวหมวกพี่ใช้ไหมเหลือบค่ะ แล้วก็ตรงริมหมวกกับปอมปอมพี่ใช้ไหมสีเดียว งานเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ เริ่มตั้งแต่ฐานด้านล่าง ความยาวจะเท่ากับรอบศีรษะ ถักเป็นลายหัวใจสูงขึ้นมา ของพี่พี่จะถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กโตก็ประมาณหกนิ้ว เด็กเล็กก็สี่นิ้วค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ลดกลางหมวกสามแถว ขอบเราจะถักจากด้านในแล้วเวลาใส่เราจะเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเป็นขอบของต้นแบบของผู้ใหญ่พี่เมย์ถักสามนิ้ว เด็กโตสองนิ้ว เด็กเล็กหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะกำลังสวย ลองดูรายละเอียดด้านในค่ะ คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ลงมือถักได้เลยค่ะ นุ่มอุ่นสบายค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ค่ะ หมวกใบนี้พี่เมย์จะใช้ไหมขนแกะนะคะ เป็นไหมขนแกะสีเรียบกับไหมขนแกะ ไหมเหลือบค่ะสองกลุ่มนี้นะคะ น้ำหนักเท่ากันเพียงแค่ว่าตรงนี้เขาจะกอแน่นอันนี้กอหลวม ตรงสีพื้นพี่จะเอาไว้ทำปอมกับทำขอบนะคะ ขอบเราจะเป็นขอบเบิ้ลตัวหมวกจะถักจากสีเหลือบค่ะ เข็มโคเช เวลาเราถักไหมขนแกะนะคะ เข็มให้เป็นเข็มหัวใหญ่เข้าไว้ค่ะจะถักง่ายเพราะว่าเวลาเราถักไหมขนแกะเนี่ยมันจะมองไม่เห็น ไหมมันจะฟูนะคะ พี่ใช้เข็มขนาดหัวห้ามิลค่ะ หัวห้ามิลคือขนาดตรงนี้ ถ้าใครมีเบอร์เจ็ดทับศูนย์ก็ใช้เจ็ดทับศูนย์เข็มทองสองหัวค่ะ ทดแทนได้ลองดูมาร์กเกอร์ค่ะ ตัวนี้เอาไว้ทำสัญลักษณ์ลายตอนที่เริ่มต้นกับตอนที่สิ้นสุดแต่ละแถว เข็มเย็บไหมพรมค่ะ ตรงนี้เป็นหัวใหญ่หน่อยนะคะ มันจะได้ใส่ขนแกะเข้าไปได้ อุปกรณ์เรามีเท่านี้ เรามาเริ่มลงมือถักกันค่ะ เวลาเราเอาไหมออกจากกลุ่มไหมที่เป็นไหมก้อนแบบนี้นะคะ ดึงตรงกลางค่ะ แล้วมันจะหลุดออกมาแบบนี้ เราจะเริ่มต้นถักขนาดของรอบศีรษะ หมวกใบนี้จะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะ พี่จะเริ่มห้าสิบหกเซนนะคะห้าสิบหกเซนได้รอบศีรษะ เริ่มต้น ดยการถักลาย CRO 0134ค่ะ ตามคลิปไป มันจะเป็นวิธีการถักฮาร์ปดับเบิลโคเชตแบบไม่มีโซ่ เป็นการเริ่มฐานขอบหมวก ถ้าคุณตามไปดูคลิป คลิปจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอพี่จะสาธิตด้วยไหมเรียบคุณจะเห็นชัด แต่อันนี้มันเป็นไหมขนแกะอาจจะมองไม่ค่อยชัด เวลาเริ่มเริ่มแบบนี้นะ เราจะถักฮาร์ปดับเบิลโคเชตไม่มีโซ่ค่ะ ขึ้นโซ่สามก่อน แล้วเราแทงไปตรงโซ่หนึ่ง ขึ้นมามีสามห่วง รวบหลักที่หนึ่ง แล้วเราก็รวบรวม เอามือจับตรงนี้ไว้นะ จับตรงที่โซ่เนี่ยค่ะ แทงลงไปตรงโซ่ รวบหลักที่หนึ่งก่อน พอเรารวบหลักที่หนึ่งเสร็จแล้ว ให้เราเอามือจับโซ่ไว้แล้วรวบสามห่วงพร้อมกัน ถักยาวไปจนได้ขนาดของรอบศีรษะ แล้วเราลองวัดดู เอาวางพื้นที่ราบนะ เราวัดรอบศีรษะเราก่อน วัดรอบศีรษะของคนใส่ก่อนว่าได้กี่เซน ถักงานได้แล้วเอาวางพื้นที่ราบ แล้วลองวัดดู ไม้ขนแกะนะคะ มันนุ่ม มันนุ่มมันอุ่น แต่มันไม่ยืดหยุ่นนะคะ งานมันจะค่อนข้างกระด้างเห็นไหมคะ ดึงแล้วมันไม่ยืด มันนุ่มนะคะ นุ่มแต่ฟู เพราะฉะนั้นเวลาเราวัดรอบศีรษะ ถ้ารอบศีรษะเราห้าสิบห้าเซนก็บวกเข้าไปอีกเซนหนึ่งเป็นห้าสิบหกเซน หลังจากได้ขนาดของรอบศีรษะตามต้องการนับจำนวนหลักค่ะ เวลานับก็ต้องแหวกนิดนึงนะฮะหนึ่ง สอง สาม สี่นับแบบนี้ นับให้ได้จำนวนที่หารด้วย ของพี่จะต้องหารด้วยสามลงตัว ลายมันจะต้องหารด้วยสามลงตัวนะคะ จำนวนหลักรวม ของพี่จะเริ่มทั้งหมดหกสิบหกหลักนะฮะ ถักไปเรื่อยๆก่อน เอาให้ได้ขนาดของรอบศีรษะก่อน แล้วเราค่อยนับห่วง ถ้ามันหารด้วยสามไม่ลงตัวก็ปรับให้หาร ให้สามลงตัว งานนุ่มฟูแต่ไม่ยืดหยุ่นนะคะ หมายขนแกะ แล้วก็มองไม่เห็น ใช้เข็มหัวใหญ่เข้าไว้ค่ะ ขึ้นมามีสาม รวบหนึ่ง แล้วก็รวบสามค่ะเอามือจับตรงนี้ไว้ ให้สังเกตตรง หัว ไม่ โป้ง นะพี่จะเอาจิกไว้ เพราะไม่งั้นเรามองไม่เห็นนะคะพอตรงนี้เสร็จขึ้นมา เราต้องรวบอันนี้ก่อนรวบโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะ พอเรารวบโซ่หนึ่ง เราก็เอามือจับนี่ไว้ แล้วเราค่อยรวบโซ่สาม เราจะได้ถักต่อได้ เดี๋ยวเราจะเชื่อมเป็นวงกลมค่ะ แล้วก็จะเริ่มถักลาย ลายจะเป็นลายหัวใจฟูค่ะ ต้นแบบนะคะ พี่เมย์จะเริ่มหกสิบหกหลัก พอหลังจากที่ได้แล้วเราก็จับงานชนกัน เราจะเย็บติด โดยที่ใช้ตัวไหมตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยค่ะ เป็นตัวเย็บ ใช้เข็มเย็บไหมพรมช่วย เย็บเชื่อมให้ลายติดกัน กับตรงที่จุดเริ่มต้น เย็บงานธรรมดาค่ะ งจากที่เย็บติดกันแล้ว หาง เดี๋ยวเราจะถักเก็บไปเลย เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้ อันนี้เป็นหางที่เราใช้เย็บนะ ก่อนที่เราจะถักลายหัวใจ แถวแรกค่ะ เราจะถักฮาร์ปดับเบิลโคเชต์วนรอบหนึ่งแถว เวลาถักมันจะลงไปที่ตรงช่องตรงกลางระหว่างลายตรงนี้เราใช้มือแหวกนิดนึง เลื่อนห่วงค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สอง แทนฮาร์ปดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง ให้เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของแถว โซ่สองแทนฮาร์ปดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งถักฮาร์ปดับเบิลโคเชหลักที่สอง เอามือแหวกค่ะ ถักวนรอบ ขึ้นมามีสามห่วงแล้วรวบแบบนี้ ถักวนรอบนะคะ แล้วก็นับจำนวนหลักให้ได้ เท่ากับที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้หกสิบหกหลัก เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักลาย เวลาปล่อยไหม ปล่อยปล่อยผ่านมือสบายๆ ถักเบาๆมือค่ะ ไม่ต้องไปดึงให้มันให้มันลั้ง ไหมขนแกะมันจะเป็นไหมที่นุ่มนะคะ นุ่มอุ่น แต่ว่าเนื้อไหมจะไม่ยืดหยุ่น เพราะฉะนั้นเวลาถักลงแรงมือเบาค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ถักงานเบามือ แล้วก็แรงมือสม่ำเสมอ ถ้าคนที่ถักมือมือหนัก เคยถักโซ่ แน่นๆมือหนัก พี่แนะนำให้ใช้เข็มหัวใหญ่ๆเข้าไว้แล้วเปลี่ยนวิธีการปล่อยไหม ลอง ไม่ปล่อยไหมผ่านผ่านวิธีการพันอย่างนี้นะคะ ถ้าพันอย่างนี้เวลาถักจะล้างเอาแค่พาดผ่านนิ้วธรรมดาเนี่ยค่ะ อันนี้พี่ไม่ได้ล้างอะไรเลย แล้วก็เอามือตรงเนี้ยจับไว้นิดนึงพอถักไปสักพักหนึ่งนะคะ เข็มจะเริ่มฝืด ที่ฝืดมันเป็นเพราะว่าตัวเนื้อไหมเขาเคลือบไว้ค่ะ ปล่อยผ่านมือสบายๆเดี๋ยวเราจะมาจบแถวนี้แล้วก็เริ่มขึ้นลายหัวใจค่ะ ลังจากที่ถักฮาร์ปดร์เบิลโคเชต์วนรอบชิ้นงานหนึ่งรอบ นับจำนวนหลักให้ได้เท่ากับตอนที่เราเริ่มต้น ปิดงานตรงนี้ค่ะ ตรงโซ่สองแทงตรงโซ่สองแล้วดึงผ่าน งานคู่ที่หนึ่งจะเริ่มตรงนี้ เวลาเริ่มนะคะ หัวใจเราจะเริ่มด้านซ้ายก่อน ขึ้นซีด้านซ้ายก่อน แล้วค่อยวนกลับมาปิด เวลาถักหัวใจใช้ดึงขึ้นมาค่ะ ใช้ดึงไหมขึ้นมา ดึงขึ้นมาความสูงตามชอบ ใช้มือประคองให้ดี แล้วพันหัวเข็มค่ะ ลงไป สอง สาม สามครั้งนะคะ แล้วรวบแบบนี้ อันนี้ขึ้นกลีบที่หนึ่งพอกลีบที่สองค่ะ เว้นตรงนี้สองช่อง ช่องที่หนึ่งช่องที่สองมาลงช่องนี้ค่ะพันหัวเข็ม หนึ่ง สอง สาม รวบค่ะ ข้างบนเป็นโซ่สอง ดึง หนึ่ง สอง สาม รวบ หัวใจหนึ่งคู่ค่ะ หน้าตาแบบนี้ ต่อไป เว้นหนึ่งช่อง เอามือแหวกนะคะ เว้นหนึ่งช่อง สองช่อง มาลงหลักนี้ดึงครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็ม ดึงครั้งที่สองพันหัวเข็ม ดึงครั้งที่สามรวบ โซ่ ดึงครั้งที่หนึ่งดึงครั้งที่สองดึงครั้งที่สามรวบ รงนี้ไม่ต้องมีโซ่ ตรงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะใช้โซ่ ใช้โซ่แยก โซ่หนึ่งก็สวยนะคะ โซ่สองมันจะห่างไปนิดนึง นับช่องค่ะ ช่องที่หนึ่งช่องที่สองมาลงช่องนี้ ดึงหนึ่ง สอง สามรวบ โซ่หนึ่งลงไปช่องเดียวกัน ดึงสามครั้ง หนึ่ง สอง สาม รวบ เราจะเริ่มเห็นเป็นหัวใจแล้วนะคะ แล้วก็เว้นค่ะ เว้นช่องหนึ่ง เว้นช่องสอง มาลงช่องที่สาม ดึงสามครั้ง หนึ่ง สอง สาม ใช้นิ้วกลางข้างขวาประคอง รวบ โซ่หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม รวบ ตรงนี้ไม่ต้องใช้โซ่ ข้ามช่องที่หนึ่ง ช่องที่สอง มาลงช่องที่สาม ถักวนไปแบบนี้ จนถึงตรงจุดสุดท้าย เดี๋ยวเราจะปิดงานแถวนี้ค่ะ ตรงกลางอย่าลืมขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ตอนดึงนะคะ ดึงขึ้นมาแล้วใช้นิ้วกลางข้างขวาประคองบังคับไหมให้เท่ากัน ความสูงของหัวใจแล้วแต่เรา อย่าดึงสูงดึงต่ำนะคะ ดึงให้มันสม่ำเสมอกัน มันจะได้เป็นหัวใจออกมาแบบนี้แถวที่หนึ่งของการถักลายหัวใจนะคะ หลังจากที่เราถักครบรอบแล้ว งานจะวนกลับมาค่ะอันนี้เป็นคู่สุดท้าย เราจะปิดงานตรงนี้ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มขึ้นแค่ครึ่งเดียว ปิดอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ สาวสามครั้งค่ะ พันหัวเข็มลงไป เป็นลายฮาร์ปดับเบิลโคเชดึงสูงนะคะ สามหลักแล้วเราก็รวบ ปิดงานตรงนี้ ตรงด้านบนของ ของไอชุดนี้ค่ะ แทงแบบนี้นะ ขึ้นมามีสองห่วง ดึงยาวนิดนึงแล้วเราก็รวบ รวบเพื่อที่จะให้งานแถวต่อไปมันขึ้นตรงกลางพอดี ทีนี้เวลาเราขึ้น เราเอาหัวเข็มเนี่ยค่ะ พันลงมาข้างล่างแล้วดึงผ่าน แล้วดึงสูงขึ้นมาลายเราจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แถวนี้ อันนี้นับเป็นการดึงครั้งที่หนึ่งดึงครั้งที่สองดึงครั้งที่สามรวบตอนที่เราถักกีบตรงนี้นะคะ เราไม่ต้องมีโซ่ ตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไปเราจะถักลงตรงกลางตรงนี้ค่ะ ไม่ต้องนับช่องแล้ว เฉพาะแถวที่หนึ่งนะที่นับให้ดีๆ หลักเราจะขึ้นสามหลัก ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วนี้ก็ดึงสามค่ะ หนึ่ง สองสามลายมันจะอยู่ตรงตรงกลางของแถวที่ผ่านมา ตรงนี้แค่รวบนะไม่ต้องโซ่ แล้วลงตรงนี้ตรงกลางค่ะ ลาย นี้ถักไม่ ยากแต่ต้องดึงหัวใจให้ฟูๆเข้าไว้ ค่ะ ดึงสูงขึ้นมา ของพี่ดึงสูงประมาณสองเซน พอรวบเสร็จแล้วขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่ง ถักกีบลงไปที่เดิมค่ะ ถักลงไปที่เดิมเลย แล้วเราก็รวบ รวบตรงนี้ไม่ต้องมีโซ่ เราพันหัวเข็ม แล้วลงที่หัวใจอันต่อไป หนึ่ง สอง สาม รวบ ตรงนี้มีโซ่ มีโซ่ตรงกีบที่มันอยู่ในช่องหัวใจเดียวกันนีคะรวบ รวบตรงนี้ไม่ต้องมีโซ่ พันหัวเข็มมาลงอันต่อไป คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อน ดูดูแล้วก็ฟังพี่พูดก่อนนะคะ ก่อนที่จะถักตาม โซ่หนึ่งนะคะ อันนี้ดึงสูง หนึ่ง สอง สาม ถักไปอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะ จบ งานแถวที่สองให้ดูค่ะ เราถักวนมานะคะ จนมาปิดงานตรงที่มาร์กเกอร์ที่เราใส่ไว้ เวลาเราถักนะ เทคนิคของมันก็คือต้อง สาวไหมขึ้นมา สาว ให้สม่ำเสมอค่ะ ใช้นิ้วกลางข้างขวาเนี่ยช่วยกด แล้วถักหนึ่งกีบเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักเบาๆมือค่ะ ดึงขึ้นมา ไมคนแกะงานออกมาจะนุ่มนะคะ พอรวบตรงนี้เสร็จมันจะได้เป็นหนึ่งคู่แบบนี้ ข้ามไม่ต้องโซ่ หนึ่งสองสามรวบตรงนี้มีโซ่ ดึงสามค่ะ หนึ่งสองสามรวบ งานจะวนกลับมามาถึงตรง ไอ้กีบสุดท้ายตรงนี้ที่เราขึ้นครึ่งเดียว ตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไปนะคะ เราจะถักแบบนี้ จนได้ความสูงตามต้องการ ปิดงานก็ปิดแบบนี้ค่ะ โซ่ นี่นะคะ ตรงนี้ก็ดึงสามรวบ พอรวบเสร็จแล้วตอนปิดงานค่ะ ดึงไหมผ่านตรงนี้มา นี่นะ แล้วเอาหัวเข็มลงไปค่ะ ดึงขึ้นมา แล้วโซ่ขึ้น รวบตรงนี้ก่อน แล้วดึงโซ่ขึ้นมานับเป็นหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็มเป็นหลักที่สองหลักที่สาม เราจะถักแบบนี้ทุกแถว สูงขึ้นไป ความสูงตามต้องการ เสร็จกีบตรงนี้ไม่ต้องมีโซ่แต่ตอนที่อยู่ตรงระหว่างกีบที่อยู่ช่องเดียวกันมันจะต้องมีโซ่ หัวใจมันจะเป็นหัวใจฟูๆค่ะมีขั้นด้วยโซ่หนึ่งใครชอบฟูกว่านี้ก็ดึงสี่ก็ได้นะแต่พี่ว่าไหมขนแกะดึงสามกำลังสวย นี่ฮะถักสูงขึ้นไป ถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะคะ ของพี่เมย์วัดจากตรงนี้ นะ วัดจากไอ้แถวแรกตรงนี้ สูงขึ้นไปพี่ จะถักเจ็ดนิ้วก่อนที่จะมาลดกลางหมวก ถ้าของเด็กโตก็ประมาณห้านิ้วค่ะ ถ้าของเด็กเล็กก็สี่นิ้วหรือสามนิ้ว แล้วแต่ขนาดของศีรษะนะลองดูค่ะ ถักขึ้นไปได้ความสูงตามต้องการ เดี๋ยวเราจะลดกลางหมวกกันหลังจากที่เราถักได้ความสูงตามต้องการต้นแบบของพี่ถัก ตั้งแต่ตรงนี้นะคะ ตั้งแต่ดวงที่หนึ่งสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้วค่ะ ปิดงานตรงนี้ เวลาเราปิดงานเราจะปิดเหมือนกันหมดค่ะ แทงลงไปด้านหน้า ดึง ดึงผ่านออกมาแถวต่อไปขึ้นตรงนี้ เราจะถักแค่เกียบเดียวโดยที่ไม่มีโซ่ลงไปทุกช่อง เป็นการลดแถวที่หนึ่ง ดึงสามเหมือนเดิม รวบแล้วพันหัวเข็มไม่ต้องมีโซ่ รวบพันหัวเข็ม รวบพันหัวเข็มข้ามมาเลย งานจะวนกลับมาถึงตรงนี้ค่ะ เราจะปิดงานลดการหมวกแถวที่หนึ่ง ลดการหมวกแถวที่หนึ่งนะคะ งานมันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้ เพราะว่าเราลดกลีบ จากที่เราถักสองกลีบก็เหลือกลีบเดียวทุกช่อง ปิดที่เดิมค่ะ ปิดแทงไปด้านหน้า ดึงห่วงออกมา ดึงผ่าน เริ่มตรงนี้ค่ะ เริ่มเหมือนเดิม ขึ้นมามีสอง รวบแล้วดึงค่ะ ดึงอีกสองครั้ง หนึ่ง สอง รวบเป็นกีบที่หนึ่ง แถวที่สองเราจะข้ามสองกีบ ข้ามมาลงตรงนี้ โดยที่ไม่มีโซ่ ดึงสาม พันหัวเข็มข้ามมาสอง รวบข้ามสองหลัก มาลงตรงนี้ งานจะดึงเข้าไปอีกค่ะ แล้วก็จะวนกลับมาเพื่อปิดตรงปุ่ม ปิดงานแถวที่สองของการลดกลางหมวกค่ะ ปิดที่เดิมแทงลงไปตรงช่อง ดึงผ่าน เอาเข็มลงไป ดึงเอาไหมขึ้นมาสอง รวบแล้วสาว แถวสุดท้ายของการลดกลางหมวกค่ะ หลังจากรวบไม่ต้องมีโซ่ พันหัวเข็มข้ามสองช่อง เหมือนแถวที่สอง งานมันจะเล็กลงอีก รวบ ข้ามสอง รวบข้ามสองหลักรวบชุดสุดท้าย ปิดงานแถวสุดท้ายค่ะ แทงลงไปตรงด้านหน้าของกีบ แล้วดึงไหมผ่าน เอาเข็ม เข็มสอดช่วยดึง ให้รูด้านตรงกลางมันปิด ลดกลางหมวกเราจะลดแค่สามแถวนะฮะเราดูตรงกลางหมวกมันยังมีรูอยู่นิดนึง วิธีปิดก็ใช้เข็มเนี่ยเนาไปตามงาน แล้วดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง ซ่อนปลายไหมข้างใน แล้วเราก็ไปทำปอม วิธีทำปอมก็อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ตรงนี้เราก็ล็อกไหมข้างใน เราก็จะได้หมวกที่ลดกลางหมวกแล้วสามแถว ดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางหน้าตาของงานออกมาจะเป็นแบบนี้ จะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้ ถ้าใครต้องการให้หมวกเป็นเลเก้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้ว ของพี่ถักเจ็ดนิ้วแล้วรวบกลาง ได้ถึงแปดนิ้วเก้านิ้วค่ะ ถ้าจะถักเป็นเลเก้มันก็จะสามารถเก็บผมยาวได้ ถักเก้านิ้วก็สวยนะคะ เวลาเราใส่มันจะย้อยลงไปตรงท้ายทอย ตรงนี้เราก็ไปทำปอมมาติด เดี๋ยวมาดูวิธีเก็บขอบนะคะ วิธีทำปอมๆด้วยมือตรงนี้ดูคลิปที่อยู่ข้างล่างคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอได้นะคะพี่ลงไว้เตรียมปอมไว้เดี๋ยวจะเอามาเย็บติดหมวกให้ดูค่ะเราเก็บขอบก่อน หมวกเราจะเก็บขอบด้านใน อันนี้ด้านด้านในหมวกนะ ต่อไหมเข้าไปตรงที่เราเริ่มต้น เราแหวกดูลายนิดนึงนี่ค่ะ หมวกเวลาเราใส่เราจะพับขอบไปด้านนี้ เพราะฉะนั้นปลายไหมอยู่ด้านอยู่ด้านหน้าเรานะคะ ลายเราจะเริ่ม โดยการถักโซ่สองโซ่สองจะแทนฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า ลายเราจะเก็บเป็นลายลูกฟูก อันนี้พี่ใช้ไหมเป็นไหมสีเรียบมาเก็บ ถ้าโซ่สองแทนฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลักต่อไปจะต้องเกี่ยวหลังค่ะ เราก็ถักเกี่ยวหลัง ขึ้นมามีสาม แล้วรวบพันหัวเข็ม เกี่ยวหน้า เกี่ยวหลังแทงจากข้างหลังมา เกี่ยวหน้าแทงจากข้างหน้า แบบนี้ แทงที่ตัวค่ะ เกี่ยวหลัง แทงมาเอามาพาด กียวหน้าค่ะ ถักหน้าหลังสลับกัน เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานขอบแถวที่หนึ่ง ตอนที่เราเริ่มต้นนะคะ โซ่สองมันจะแทนเกี่ยวหน้า หลักที่สองเป็นเกี่ยวหลัง พอเราถักวนกลับมา หลักที่อยู่ติดกับเกี่ยวหน้าต้องเป็นเกี่ยวหลัง ปิดงานค่ะ ถ้าตรงนี้แทนเกี่ยวหน้าเราจะแทงจากข้างหลังมา แล้วดึงผ่าน ต่อไปขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองจะแทนเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ถักขึ้นมาความสูงตามต้องการ ถ้าเป็นของต้นแบบ พี่จะถักสามนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กโตสองนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กเล็กก็ประมาณหนึ่งนิ้วก็พอ ปิดงานเหมือนเดิม ถักวนมาตอนปิดงานก็แทงจากด้านหลัง เดี๋ยวได้ความสูงตามต้องการเรามาดูขอบค่ะ ขอบหมวกนะคะ พี่จะถักสูงขึ้นมาสามนิ้ว พอได้ขนาดตามที่เราต้องการ เราปิดงานค่ะ ปิดงานด้วยการเกี่ยวหลัง แล้วแทงจากด้านหลังของโซ่สอง ดึงผ่าน ตัดไหม ดึงไหมตรงนี้ออกมา ใช้เข็มสอดช่วย เข็มสอดมันจะเชื่อมต่อตรงนี้เชื่อมต่อลาย หมวกเราใช้แบบพับขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บซ่อนเก็บด้านนี้ เก็บซ่อนปลายไหม เวลาใส่เราจะพับขึ้น นี่ค่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีติดปอม ตอนที่เราทำปอมไหมมันจะมีอยู่สองเส้น เราเอาเส้นหนึ่งใส่เข้าไป ใส่เข้าไปตรงรูตรงกลางหมวก เอามือจับด้านในหมวกนะ แล้วอีกเส้นหนึ่งฝั่งตรงข้าม ลายนี้มันเป็นลายใหญ่อะค่ะ สามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลย แล้วพลิกเข้ามาด้านใน พอพลิกมาด้านในเสร็จแล้วเรามัด มัดเงินตายครั้งที่หนึ่ง แล้วหางอีกอันหนึ่งใช้เข็มสอด แทงทะลุออกไปถึงตัวปอมข้างนอก เบี่ยงตรงนี้ แทงทะลุออกมาถึงปอม ยึดปอมอีกด้านหนึ่ง แทงกลับไป แล้วมัดด้านในค่ะ มัดให้แน่นนะคะ มัดเงื่อนตาย ตรงที่เป็นเศษปลายไหม ถ้ามีอยู่ก็จับมัดได้เลย ตรงนี้ มัดเงื่อนตายค่ะ แล้วตัด เราจะได้หมวกที่มันมีปอมๆอยู่ตรงท้าย ไหมขนแกะถ้าเป็นไหม ถ้าเป็นไหมเหลือบนะคะ เนื้อจะนิ่ม นิ่มมากนิ่มมากแล้วก็อุ่น นุ่มเนี่ยค่ะจะได้เป็นหมวกออกมา นุ่มๆแบบนี้ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ลายก็จะเด่นๆ แบบนี้ตรงนี้ก็จะพับขึ้นมาเบิ้ล ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ถูกใจกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ